ผู้ให้บริการ เมื่อมีอาหารและอุปกรณ์ประจำขันโตกแล้ว จะมีสุภาพสตรีประจำขันโตก เพื่อแนะนำวิธีกินอาหารแบบขันโตก ตลอดจนสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาหารในสำรับขันโตก ต้องเป็นผู้มีรูปสมบัติที่เหมาะสม บุคลิกดี ประพฤติดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพสตรีประจำขันโตก ต้องมีความเรียบร้อย มีความรู้เรื่องอาหารในสำรับขันโตก สุภาพอ่อนโยน เสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าบ้านที่เคยต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่ และยกย่องให้เกียรติแขกผู้มาเยือน นอกจากสุภาพสตรีประจำขันโตกแล้ว ยังมีสุภาพสตรีประจำซุ้มเข้างานและน้ำดื่มซึ่งทำหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับและมอบของที่ระลึก และพวงมาริคล้องคอให้แขกที่เข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนา Thank you.